การสังเคราะห์สารสนเทศ การสังเคราะห์สารสนเทศหมายถึง การกันกรองและสรุปรวมให้เป็นประเด็นเดียว โดยการปรับโครงร่างใหม่ วิธีการคือจัดกลุ่มสารสนเทศที่มีแนวคิดเดียวกันเอาไว้ด้วยกัน แล้วนำสารสนเทศที่มีแนวคิดเดียวกันมาจัดกลุ่มอีกครั้ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ตามลำดับชั้น จากนั้น นำมารวบรวมเป็นโครงสร้างใหม่ในรูปแบบของโครงร่าง โดยรวบรวมหัวข้อหรือประเด็นที่เหมือนกันไว้ด้วยกัน หรือตัดที่ซ้ำซ้อนออก เรียงลำดับขั้นตอนของหัวข้อหรือประเด็น สุดท้ายคือการประเมินโครงร่างที่ทำขึ้น ว่าตอบคำถามในงานครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบถ้วนต้องกลับไปเริ่มกระบวนการสืบค้นใหม่ หลักการสังเคราะห์สารสนเทศ 1. คัดเลือกสารสนเทศ วิเคราะห์เนื้อหา กำหนดขอบเขตและขั้นตอนของการนำเสนอสารสนเทศ 2. รวบรวมสารสนเทศต้นฉบับ ที่มีการอ้างอิงรายการทางบรรณานุกรมอย่างถูกต้องสามเขียนตามแผนที่กำหนดอย่างสร้างสารรค์ และใช้จำนวนของตนเองด้วยภาษาที่ถูกต้อง 4. ประเมินผลด้วยตนเอง พร้อมรับฟังข้อวิจารณ์เพื่อปรับปรุงแก้ไขและสร้างสรรค์งานใหม่ กระบวนการสังเคราะห์สารสนเทศ จัดกลุ่มสารสนเทศที่มีแนวคิดเดียวกันไว้ด้วยกัน นำสารสนเทศที่มีแนวคิดเดียวกันมาจัดกลุ่มอีกครั้ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ตามลำดับชั้น นำแนวคิดต่างๆ ที่ได้สร้างความสัมพันธ์ในแต่ละกลุ่มของแนวคิด มารวบรวมเป็นโครงสร้างใหม่ในรูปแบบของโครงร่าง ประเมินโครงร่างที่ได้ครอบคลุมครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบถ้วนต้องกลับไปเริ่มกระบวนการสืบค้นใหม่